ประโยคคำถาม On fait quoi ce soir แปลว่าเราทำอะไรเย็นนี้ คำว่า On เป็นประธานพิเศษ แปลว่าเราคนเรา หรือพวกเราก็ได้ คำว่า fait ในที่นี้เป็นคำกริยา แปลว่าทำ กริยารูปเดิมคือ faire คำว่า quoi ในที่นี้แปลว่าอะไร คำว่า ce soir แปลว่าเย็นนี้ โดยคำว่า soir เป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ แปลว่าตอนเย็น ส่วนคำว่า ce แปลว่านี้ ประโยคคำตอบ Si l'on allait à la discothèque à Patong. แปลว่าเราไปดิสโกเทกป่าตองกันไหมประโยคนี้ใช้คำว่า Si ซึ่งในที่นี้จะทำหน้าเป็นคำเชื่อมประโยค แปลว่าถ้า แต่ในประโยคนี้เป็นการนำมาใช้ เพื่อแสดงการชักชวนให้ทำอะไรจึงไม่มีคำแปลสำหรับการที่ใช้กับ Si พื่อแสดงการเชิญชวนนี้ จะใช้เป็นการอดีตประเภท i m p r f t